เวิร์กช็อปหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง แนะนำอุปกรณ์หลักการทำงาน ตัวถังรถ4 w h e e l Drive Smart Robot Car Chassis Kit ใช้สำหรับเป็นตัวถังของรถ เราสามารถทำเองหรือสั่งซื้อแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วย ฐานรถ 2 ฐาน มอเตอร์ 4 ตัว ล้อรถ 4 ล้อ ชุดน็อตสำหรับเชื่อมตัวถังและอุปกรณ์ ประกอบไปด้วยน็อตหกเหลี่ยม แท่นยึดมอเตอร์น็อตสำหรับยึดแท่น บอร์ด Arduino Uno R3 สำหรับควบคุมการทำงานของรถเซนเซอร์ชิลเวอร์ชัน5 เป็นบอร์ดขยายพอร์ต Arduino สำหรับเสียบกับสายเซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้อย่างสะดวก อัลตราโซนิกเซนเซอร์ SCSR04 เป็นโมดูลตรวจวัดระยะทางโดยใช้อัลตราโซนิกเซนเซอร์โมดูลอัลตราโซนิกนี้เป็นอุปกรณ์ใช้วัดระยะทางโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับตำแหน่งที่ต้องการวัดวัดได้ตั้งแต่2เซนติเมตรถึง 400เซนติเมตรโดยส่งสัญญาณอัลตราโซนิกความถี่ 40กิโลเฮิรตซ์ไปที่วัตถุที่ต้องการวัด และรับสัญญาณที่สะท้อนกลับมา พร้อมทั้งจับเวลา เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณระยะทาง mounting bracket for SC SR04 แบบสั้น เป็นอุปกรณ์สำหรับยึด ultrasonic sensor SC SR04 ให้ติดกับตัวรถ motor drive module L298N เป็นโมดูลขับมอเตอร์ใช้ IC เบอร์ L298N ซึ่งสามารถเลือกใช้สำหรับขับ DC มอเตอร์หรือสเตปมอเตอร์ก็ได้ สามารถควบคุมหมุนกลับทิศทางได้แบบอิสระ สามารถขับ DC มอเตอร์ได้ 2 ตัวพร้อมกัน หรือขับสเตปมอเตอร์ได้ 1 ตัว รองรับแรงดันได้กว้าง7-35โวลต์ DC จ่ายกระแสไฟสูงสุด2แอมป์ต่อข้าง สายไฟ สำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียและตัวผู้ สายไฟ สำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวเมียทั้งสองด้าน ร่างฐาน 18650 2 ก้อน แบบวงจรอนุกรม 7.4 โวลต์ฐานชาร์จ 18650 ขนาด 3.7 โวลต์เสารองแผ่น PCB โลหะ แบบเหลี่ยม6มิลลิเมตรสกรูหัวกลม และน็อตตัวเมียขนาด 3 มิลิเมตร ยาว 12 มิลิเมตร power switch สำหรับเปิดปิด สายไฟแดงดำ สำหรับต่อไฟเข้ากับวงจรต่างๆ ขั้นตอนการสร้าง เริ่มด้วย ให้เราต่อสายไฟสำหรับมอเตอร์ทั้ง 4 ตัว โดยให้ขั้วลบ หรือสายไฟเส้นสีดำ อยู่ด้านบนเหมือนกันทั้งสี่ตัว นำมอเตอร์มาประกอบเข้ากับโครงตัวถังชิ้นที่หนึ่งของ 4-Win Drive Smart Car Chassis ประกอบน็อต6จุดสำหรับวางโครงตัวถังชิ้นที่ 2 ประกอบบอร์ดมอเตอร์ไรด์โมดูล L298N ลงที่โครงตัวถังชิ้นที่ 1 ประกอบเชื่อมสายไฟของมอเตอร์ด้านบน สายสีดำขั้วลบของมอเตอร์ตัวที่ 1 เข้ากับมอเตอร์ตัวที่ 2 และสายสีแดงขั้วบวก ของมอเตอร์ตัวที่ 1 เข้ากับมอเตอร์ตัวที่ 2 และทำกับมอเตอร์ตัวที่ 3 และตัวที่ 4 คู่ด้านล่างด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ 2 ชุดพร้อมๆกัน เราจะแบ่งการควบคุมเป็นชุดทางซ้าย และชุดทางขวา ประกอบสายไฟของมอเตอร์ทั้งสองตัว เข้ากับบอร์ด L298N ประกอบโครงตัวถังชิ้นที่2วางซ้อนเข้าไปที่ด้านบนของโครงตัวถังชิ้นที่ 1 และประกอบบอร์ด Arduino Uno R3 ลงที่โครงตัวถังชิ้นที่ 2 ด้านบน ประกอบบอร์ด Arduino Sensor Shield เวอร์ชัน5 ลงบนบอร์ด Arduino Uno R3 จะพบว่าบอร์ดประกบกันได้พอดี ประกอบรางฐานแบบ 18650 และเชื่อมต่อวงจรไฟเข้ากับบอร์ด L298N ใส่แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 จำนวน 2 ก้อนไปที่รางฐาน และตรวจสอบขั้วของแบตเตอรี่ ว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ เชื่อมต่อบอร์ด Arduino Sensor Shield เวอร์ชัน5กับบอร์ด L298N โดยให้เชื่อมต่อขาดังตารางนี้ ขา VCC ไปที่ 5 โวลต์ ขา GND ไปที่ GND ขาดิจิทัล3ไปที่ ENA ขาดิจิทัล5ไปที่ ENB ขาดิจิทัล6ไปที่ IN 1ขาดิจิทัล 7 ไปที่ IN 2ขาดิจิทัล8ไปที่ IN 3และขาดิจิทัล9ให้ไปที่ IN 4ตามผังครับ จากนั้นให้ประกอบเซ็นเซอร์ HC-SR04 เข้ากับบอร์ด Arduino Sensor Shield โดยให้ขา VCC ไปที่ VCC ขา GND ไปที่ GND ขา Digital 10 ไปที่ Trick และขา Digital 11 ไปที่ Echo สามารถดูได้ตามผังนะครับ สุดท้ายให้เราประกอบ HC SR04 เข้ากับ mounting bracket for SC SR04 ultrasonic module แบบสั้น และก็ประกอบ bracket หรือตัวยึดเข้ากับโครงรถ เมื่อประกอบเสร็จแล้ว ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE เพื่อทำการเขียนโปรแกรม และอัปโหลด ซึ่งในการสร้างหุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง เราจะต้องมีการเรียกใช้ไฟล์ newping.h ซึ่งเป็นไลบรารีฟังก์ชัน newping ที่มีผู้พัฒนาพัฒนาเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้ว เราสามารถดาวน์โหลดไลบรารี newping ได้ที่หน้าดาวน์โหลดในหัวข้อนี้ หรือดาวน์โหลดได้ที่ http bitbucket.org เมื่อดาวน์โหลดแล้ว อย่าลืมนำ newping.h ไปไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารีนะครับ ต่อไปให้เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา Copy Code ดังต่อไปนี้ลงไป และทำการอัปโหลดโค้ดไปยังบอร์ด Arduino Uno เมื่ออัปโหลดแล้วให้ทำการทดสอบการทำงานของหุ่นยนต์ โดยให้ทดสอบวางไว้ที่พื้น และให้หุ่นยนต์วิ่ง จะพบว่าเมื่อหุ่นยนต์วิ่งไปด้านหน้าและพบกับสิ่งกีดขวาง หุ่นยนต์จะถอยหลัง และหาทางไปทางอื่น ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ เช่น การติดตั้ง เครื่องดูดฝุ่นลงไป ก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้ หรือจะทำเป็นเครื่องขนส่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติอื่นๆ และยังสามารถพัฒนาความสามารถให้ดียิ่งยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้อีกด้วย